nước nó rất ướt nó rất ướt nó rất ướt ตรงนี้มันตอนแรกที่สังเกตดูเลี้ยวมันก็เลี้ยวมันก็เลี้ยวไปนี่มันก็เลี้ยวไปนี่เอ้าไเลี้ยวตลอดมันที่พิสัยอะแถวนะไม่ไม่เลยกูขับชาบิมาก็ชาบิกูขับเร็วก็เร็วกูลองดู

ถึงไอโบเลยเองแต่ทอดนะอมขนมจีนเขาอร่อยนะชอบเราพี่แขกดักลองดิอันนี้หวาน